คิดจะรักคิดจะปล่อยคิดสันิดคิดสัหน่อยลองคิดดูให้ดีก็ break your heart down. Double my, เสียคำคืน เรียน รู้จดจำโทษแทนไปสิคิดจะรักคิดจะปล่อยคิดสนิทคิดสน่อยลองคิดดูให้ดีก่อนจะโยนทิ้งไป Give me love give me door give me shit give me on go now get how to love someone at all In your mind I'm busy go ahead let's try out then don't cry when I kick your ass ที่ฉันมาให้โอกาสตอนที่ฉัน ได้ปล่อยวางเพราะฉันยังคงต้องเดินต่อ ฉันไม่เคยใจดีกับใคร ลองไม่จะลองของแต่ไม่เคยจึงใคย ได้แค่นี้ ต้องรอฤดูกัน ไม่อีกรอแต่อย่าเสียคำคืน เรียนรู้จดจำโทษไทยไปสิ คิดสระคิดสปอยคิดสนีคิดสหน่อยลอคิด kissing me, kissing night long Khi tu hay đi con sẽ yêu những bài Give me love, give me door, give me shit, give me on Go down, get how to love someone at all In your mind, I'm busy, go ahead, let's try out kick your ass again.